พี่เซจริง ๆ แล้วข้าวนะ่ะอืมเออเป็นผู้ชายอะไรวะนะข้าวน่ะเป็นผู้ชายเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ เป็นผู้ชาย 不才。